สอบความเข้าใจข้อที่สอง ตอนนี้าสไลด์ครูจะใช้ไม่ได้เพราะนักนครูก็ต้องขึ้นแบบนี้นักเรียนมันนำเสนอไม่ได้ไม่รู้มันมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมาดูในข้อที่สองเนี่ยเขาให้ทำนวณหาค่า pH ของเมทิลเีมีของเมทิลดีมี ที่มีความเข้มข้นอยู่หนึ่งบนหน้าอันนี้จนในข้อที่สองเนี่ยเขาให้ดำเนินการหาวันคนของหาให้ตัวหาค่า pH ของวิทิลดีมีจำได้ไหมสูตรการกำหนดหาค่า pH หายังไงนะสูตรการคำนวณบอกว่า pH จะหาได้จากลบล็อกวันคนของ นั่นแปลว่าเราจะต้องดูความุูนของเพนนีไมอ่อนแต่ที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ให้มิทิวอีนีมามิทิวอีนีตัวนี้มีความเป็นกรดหรอเป็นบีแต่ถ้าเป่นเอาเขียนสมการการแตกตัวกับน้ำเนี่ยเราดูว่ามันมีความเป็นดีดูตรงไหนถ้ามันไหลมันเป็นลงท้ายด้วยเอนีสองเนี่ยคือส่งใหญ่มันเป็นหมอนีมีนีจัง อนบินหีเราพูดตอนจากใครล่ะก็ต้องมาพูดตอนจากน้ำเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเป็น CS3 NS3 นั่นเองนี่เป็นตังบวกไหมนี่เป็นตัวบวกนะแล้วก็บวกด้วยโอมเอชซบิโนหัดคิีสมการให้ได้เป็นค่าเลยมันจะเป็นค่า P O S จะหาได้จากลบล